เดี๋ยวมันเปิดไว้เนาะไปหาเทอร์โบ เพราะว่าร้อยหนึ่งเยี๋ยสิปรับเป็น 15 บาทเนาะค่ะ สำหรับ 15%นี่แนะนำว่าต้องเลือกเวลาเล่นดีๆเลย เออ โอเคมาสิงโตได้โลเออได้โลน้ำดินพันกัน โอเค โอ้โห เสียดายดาบขวานว่ะร้ายงามอยู่นะ112 บาทค่ะ ก่อนอื่นเลยปรับไป 15 บาทก่อนเนาะค่ะ อ่ะสำหรับผู้ใดที่สนใจอยากเล่นซูนนี่ก็ค่อยๆเบิ้งไปเนาะค่ะสำหรับสูตรสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลือกเวลาเล่นดีๆสำหรับหนูนะนี่ยังเลือกเล่นเวลาอยู่ที่เจ็ดโมงเร้าอยู่คือเก่าเนาะค่ะ เพราะว่าหมูวานี่หนูนะเล่นแล้วมันเตอมันแตกดีอะโอเคมาคอมโบหา เราเห็นบ่มาแล้วเนาะค่ะคอมโบหาโอเคเจ็ดโมงเร้าเนาะค่ะเสียงกระสิแผลบแน่เนาะมันยังเศร้าอยู่อ่ะเออตื่นขึ้นมากัะไซเลย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 ถ้าเลือกเวลาเล่นบ่ดีนี่จมเนาะค่ะ เพราะหนูนาลงไปเล่นตอนกลางคืนแล้วบ่เขา200เดี๋ยวปรับเป็นเอ่อ30 บาทเนาะค่ะ ไป เดี๋ยวค่อยๆ ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะ มันค่อนข้างที่สิเอ่อเดินไม่ไว้อะห้าเบิร์ดนี่ก็คือเบิร์ดย่างไว้เลยเนาะค่ะ เออสามสิบแจกันมาค่ะ สวยงาม ขอองุ่นเออองุ่นมา คอมโบสามอีกเทียนึง สวยงามค่ะ คอมโบซี่เข่าโอเค โอ้โห นาจะได้คอมโบหาว่ะ ลายงามสามอันเลย โอเคค่ะซี่ข้าง เออสิบบาท เวลาขึ้นก็ขึ้นไว้แล้วค่ะ สวยงามสามสิบโลค่ะ โอเค บวกมาร้อยเก้าสิบอีกเที่ยนึง เออยี่สิบบาท สองร้อยสิบบาทเนาะค่ะ ขาดอีกสามสิบบาทไป ขาดอีก 30 บาทจะเป็นซี่ร้อยเนาะคะ่ะ เดี๋ยวเขาสิปรับเป็น 60 บาทเนาะมันไปไว้เกินไปอะ่ะ 60 บาท โอเค แจกัน เออ โอ้โห 80 ค่ะขาด40ค่อยไต่ไป 20 บาท ย้ำได้ก็ได้หลายเนาะคะ่ะ ย้ำเสียก็เสียหลายขึ้นกันโอ้โหเสียดายมงกุฎว่ะ เออหกสิบเนี่ย เริ่มลงแล้วสองร้อยโอเค ถ้าสมมติว่าเหรียญว่าใดเดี๋ยวู้นะสิลองเปลี่ยนเป็นเวลาอื่น เราจังแบบเหรียญให้เบิ้งไม่เนาะค่ะ เพราะว่าหมู่ว่านี่หนูนะร้องเหรียญตอนเจ็ดโมงเราบ้านเข่าอ่ะ แต่ว่าตอนนี้ก็คือลงมาเหลือเอ่อร้อยเจ็ดสิบสองร้อยประมาณนี้เนาะค่ะ โอเคยี่สิบบาท ขอแถวนึงได้มะขอแถวนึงนะ เออสิบบาท อางุ่นค่ะ สวย โอ้โห โอเคค่ะ หาสิบบาท โอ้โหร้อยหาสิบละถ้าเบอร์นี่เดี๋ยวลองเปลี่ยนเวลาเหรียญเนาะเดี๋ยวต้องว่ากัน ไป เออยี่สิบบาท โอ้โห โอ้โหโอเคมาแถวหนึ่งซอยชีวิตโอเคได้องุ่นอีกค่ะ อีกสิบบาทบวกมาร้อยหกสิบบาทเนาะค่ะโอ้โหโลแถวหนึ่งซอยชีวิตไว้ยาวาเออสิบบาทเออมายี่สิบบาทองุ่นสวยงามขออีก เออสิงโตมาค่ะคอมโบซีโอเคได้ฟรีสปินซอยชีวิตไว้อีกแล้วเนาะคะ่ะ วิตามินซีข้าง สวย 70 บาท โอเคเหลือ3ข้างค่ะหัวมาร้อยสามสิบบาทเนาะค่ะโอ้โหค่อนข้างที่จะดูดเนาะค่ะ สวยหกสิบกะ มีบางคนว่ามีแต่เด็ดเหรียญใดแท้กะ เบิ้งเอาเนาะค่ะว่ามันเหรียญใดบอเนี่ยวนอยู่มองเก้าเนี่ย สวยเก้าสิบบาท เฮ้ย โอ้โห มาแบบสิสามร้อยหกสิบเฮ้ย โอ้โห แจกันแตกโคตรงามเลย บิ๊กวิน โอ้โหเขาฟรีสปินน้ำโคตรเอา เฮ้ยยี่สิบบาทเอาหุ่นค่ะ แจกันอีกขอโลโอ้โหโลบอมา เฮ้ยแตกโคตรงามเลยเมื่อกี้ หเกือบเบิดแถวเนาะโอเค บวกมาหาร้อยสามสิบบาทเนาะค่ะ ไปปรับเป็นหกสิบบาทก่อน เพราะหอท่านหนึ่งเดี๋ยวเขาปรับเป็นร้อยห้าสิบเนาะค่ะ ค่อยๆไต่ขึ้นไป โอ้โหจังหวะซอยชีวิตเลยนะเมื่อกี้ ดีนะที่มันงัดขึ้นมาได้ โอซันนี่แบบจมอะ่ะ โอเคเขาโมหาเขาอีกแล้ว เฮ้ย มาว่ะ โอ้โห เฮ้ยเชื่อว่าบออกเลยว่ะ มา แจกันสวยโลมา โอ้โหวกเขาสองยี่สิบบาทแล้วค่ะ ไป ขออีกแปดสิบบาทเออแปดสิบโอเค แจกันสวยงาม มาอีก โอ้โหวกเขาอีกสองเที่ยค่ะ ตอนนี้บวกมาสามร้อยสี่สิบบาท น่าจะได้ปรับไม่แล้วเนาะอ่าหกสิบ เค จังไดต่อ ไม่สุดท้าย สวย 60 บาทค่ะ โอเค หนูนะบวกมา460 บาทแล้วค่ะ ไป เดี๋ยวขออนุญาตปั๊มไม่กันก่อนเป็นร้อยห้าสิบ ค่อยๆ กดไปเนาะค่ะ เออ โอเค อีกห้าสิบบาทค่ะ ไป ค่อยๆไต่ไป โอ้โหโบนัสเข่ามาแล้วเออเห็นมันเด้งสิโบนัสเข่าแล้วค่ะฟันสิงโตมาโอเค เริ่มกันเลยโอ้โหโล่สามดอกโล่สามช่องบ่แม่โล่สามดอกโล่สามช่องบ่ให้รุ่นเลยนะ เออดาบอยู่โอ้โหโดดว่ะโอเคดาบผู้โอ้โหโดด เต๋อดับกูยุ สวยงามฟันถึกโอ้โห เมกาวินแตก มาว่ะว่าแล้วเมื่อวานเมาม้มาโอ้โหตีขึ้นเมื่อวานเมาม้มามือนี้มันต้องได้ เออดาบยุโอ้โหโดด เออเห็นมันได้ยังสิบ่เป็นยังได้ดาบพูอันเดียวกับโอเคแล้วสามพันเก้าร้อยบาท สวยจัด โอเคเหลือแค่หกร้อยอ่ะ บวกมาสามพันเก้า ่ะ จังหวะ ซอยชีวิตอีกแล้ว โห เออหาสิบบาท หากผู้ใดเล่นใดประมาณนี้ก็แนะนำว่าให้ถอนเนาะค่ะ เดี๋ยวนูนะ ขอเล่นต่ออีกจังน้อย เบื้องก่อนเพื่อมันนี้อ่ะอีหยังเข่าเนาะ โอเค โลมา แจกันแตกอีก ของุนบ่อเข่า สภาพ โอเคสี่พันค่ะค่อยเล่นไป เห็นโลมาต้องใจเย็นๆด้วยค่ะ โอ้โห แกกันมา ทิ้งโตเขา เออ จังไหนอีก โอ้โหมาสองร้อยห้าสิบบาทแล้วค่ะ โอ้โหแถวหนึ่งหนึ่งพันห้าสิบบาทเฮ้ย สวยมาอีกสองร้อยมาอีกห้าสิบโอ้โหหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะโอ้ยเจ็บคอเลย อีกห้าสิบบาท เออร้อยหนึ่งโอ้โห แปดร้อยห้าสิบมาว่ะได้โล่ค่ะ แจกัน สวยงามองุ่นตกลงมา คอมโบซีมาแล้วค่ะ ฟรีสปิน เออ เรากะมงกุฎคอมโบหาสวยงาม บิ๊กวินแตกอีกแล้วค่ะ 1,500 บาท 1,500 บาท เนาะค่ะ ไป ขอทรงไทยงามๆเลยโอ้โห โอ้โห งามพอปะทรงไทย บ่เข่าอีหยังเลย ฟิลิปปินส์บ่เข่าเลยเนาะค่ะโอเค เดี๋ยวไหนนูนักอะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะ กับช่องรักปันสล็อตหากชื่นชอบ ถูกใจอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามให้หนูนาน้ำแน่เนาะค่ะแล้วก็อย่าลืม เข่ากลุ่มเซียนพ่อมีไอทีเนาะค่ะ เออเขามีเครดิตฟรีแจกให้เล่นกันซุมือเนาะค่ะ มือนึงกะหลายรอบ เออ เกิน20รอบอะ เขามาร่วมสนุกกันในเนาะค่ะโอเค เดี๋ยวจังไเมื้อนี้หนูนักอะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไม่คลิปหน้าเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้ สวัสดีค่ะ